วันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปแล้วนะคะ เราก็จะเดินเล่นกันอยู่ในไคโร แถวนี้เป็นโซนเมืองเก่าค่ะ ดูคุมโทนน้ำตาลทั้งเมืองเลย แล้วโอไคโรเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางของชาวคริสต์ที่อาศัยในอียิปต์มาหลายร้อยปี ดังนั้นที่นี่ก็จะมีโบสถ์เก่าแก่ซ่อนตัวอยู่ ระหว่างทางไปโบสถ์แรกนะคะ ก็จะผ่านร้านหนังสือเก๋ๆแบบนี้ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือมือสอง สภาพดีไหมต้องเช็คก่อนซื้อนะคะ ถึงแล้วค่ะนี่คือ Church of Apusaka หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์ก็สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 มาเสร็จในศตวรรษที่ 5 ภายในโบสถ์ไม่ได้ใหญ่โตอะไรค่ะ สวยงามดี ดูแลรักษาดี มาแล้วต้องเดินลงไปดูถ้ำข้างล่างนะคะ อยู่ลึกลงไปประมาณ 10 เมตร เชื่อกันว่าตอนที่พระแม่มารี นักบุญโยเซฟ และพระเยซูในวัยเด็กอพยพมาที่อียิปต์ พวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำนี้นานถึง 3 เดือนค่ะ เดินต่อไปอีกหน่อยก็จะถึง The Hanging Church ชื่อแปลกเพราะว่าโบสถ์นี้นะคะ สร้างขึ้นบนยอดของป้อมปราการโรมันโบราณ เหมือนโบสถ์ถูกแขวนอยู่ แต่ปัจจุบันก็เสริมคอนกรีตเรียบร้อยแล้วจ้ะ มุมถ่ายรูปยอดฮิตก็ต้องมุมนี้จะเห็นหอระฆังสองหออยู่เหนือโบสถ์ที่จำลองให้คล้ายกับเรือของโนอาห์ อีกศาสนสถานสำคัญในโอไคโรก็คือที่นี่ มัสยิดอัมอีบันอัลอัสมัสยิดอัมอีบันอัลอัส เป็นชื่อของผู้นำที่ทำให้ชาวมุสลิมสามารถพิชิตอียิปต์ นอกจากจะเป็นมัสยิดแห่งแรกของอียิปต์แล้ว ยังเป็นมัสยิดแห่งแรกในทวีปแอฟริกาอีกด้วย ถึงไม่ใช่ชาวมุสลิม เขาอนุญาตให้เข้าไปสังเกตการได้ค่ะ ผู้หญิงต้องคลุมผ้าที่ศีรษะกอดเข้าไป กางเกงหรือกระโปรงต้องยาวเลยเขา่า โนสายเดียวนะคะ อ๋อเขามีเสื้อคลุมให้ยืมฟรีแบบนี้ค่ะ ที่สุดท้ายก่อนบินกลับกรุงเทพก็ต้องช้อปปิ้งค่ะ บางคนอาจไม่รู้ว่าอีบเนี่ยเขาเก่งเรื่องน้ำหอมกับน้ำมันหอมระเหย ร้านนี้เป็นร้านดังค่ะ เข้าไปปุ๊บเขาก็จะแจกตารางสินค้าแบบนี้ และพนักงานก็จะเดินมาหยดให้ดมกันทีละอัน ชอบกลิ่นไหนก็ติ๊กเลย ส่วนราคานั้นถูกกว่าน้ำหอมแบรนด์ค่ะ เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดี คนขายเชียร์เก่ง ทั้งลดทั้งแจกของแถม เลยซื้อไปสองขวดจ้ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ในอียิปต์ขอบคุณสำหรับการติดตาม แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า ขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางนะคะ